จองเบือนจอง มาจองเวสองนะมาเดี๋ยวมาจัดกันเลยครับมีทุนมาที่สามาันะขอเบ็ดสามสิบออโต้ไปเพื่อนรักเออสองมาก่อนกำกงกลมกงไปครับ มันจะพูดว่าอะไรกงกงเกี่ยมเกี่ยมสวยงามเพื่อนรักขอสามหนึ่งสวยงามจนมันวายตรงนี้เพื่อนบ่ามาเท่าไหร่สามหกสี่อุ้ยไอเขียวลูกพ่อมาดิกกมกมกมกมกลกกงกงเกี่ยมเกี่ยม เออมาสามพันครับผมมา สุดจัดมาเปิดมาอย่างนี้ครับสวยครับแจกไว้ารู่เดี๋ยวไม่ไป เออกองกงว่าไงจ๊ะอืมกองกงกินเกียมห้าสองเอาแล้ว โอ้โหนึกว่าพาทีไปเพื่อนไอซ์โอ้โหจ่องไม่ลงเบื้อ มาดิแต่ไวส์คู่ตรงนี้มีอะไรต่อสามบอลกีเพื่อนโอ้โหหลายนะขอขอดอกหนักเราเพิ่มเบ็ดไปแล้วนะใส่เบ็ดห้าสิบเลยครับกำลังมาดีอยู่นะ ขอเขียวสามสวยงามไปดิไอเขียวได้ดอกนี้ไปดิเพื่อนรักอายส่งมาได้เพื่อนขอสองหนึ่งสวยงามพระรามแปดมีสองตัวเนื้อบางมีเท่าไหร่สามหนึ่งอายสูโอ้โหเต็มคอเอาดีเจ็ดพันหนึ่งว่ะเข้ามาดิครับ โหดจัดครับมาจ้องไอ้จ้องลูกพ่อเข้าฟรีหน่อยลูกสองหนึ่งเอ้ยกงกงเก็มเกมไปครับเปิดปิดเทอร์โบไปสูตรเรานะเปิดปิดเทอร์โบโฮอาซาลาบาโฮจอกนี้ไปดีสวยอ่ะเต็มเครื่องไอจีมาไอจีไม่มาโหไอจีน ไอจีลูกพ่อนี่ขนาดจีนไม่มานะเนี่ยเอาดิเออ ขอเพิ่มเบ็ดร้อยเลยกันนะไวเพื่อนมาออโต้ไปครับสามทิบหมุนสวยงามเพื่อนแตกเลยเพื่อนอายเรียบร้อยไม่ดีเข้าฟรีเออมาครับเบ็ดร้อยด้วยมาเอาจริงแล้วเนาะกูเอาจริงแล้วนะเพื่อนเอาจริงแล้วนะไวคู่แบบนี้แตกหนไปเลยเพื่อนรักแตกหนไปดีหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มเพื่อนหนึ่งกลุ่มโอเค กูไม่สิบหมุนว่ะกูจริงแล้วกูบอกแล้วกูเอาจริงกูเอาจริงอย่าให้พี่อัดจริงนะไอ้น้ำกายอย่าให้พี่วายคู่มาตรงนี้ ไอ้จีแดงโอ้โหไอ้จีนมีห้าต่อหนึ่งเพื่อนไอซ์สองหนึ่งสองหนึ่งโอ้โหสองหนึ่งเพื่อนสองหนึ่งอยู่ไหน โอ้สองหนึ่งไม่เจอโอ้โหเี๋ือจะเชื่อแอ่งสองหมุนกลางจับคุมได้ไหมไเพื่อนไปสองมาต่อเนื่องขอห้าหนึ่งครับ ห้าเรียวแม่งเรียกตัวยากมากเลยนะไม่ต้องเวห้าเรียวห้าใหญ่เออโอเคสองหมุนว่าไงเพื่อนสวยงามมีห้ามีสองตระโบกนี้ปากหลังหน้ากระดานไปดีสามหนึ่งมาโอ้โหสามหนึ่งไม่ลงอ่ะเพื่อนมาที่สามพันเฮ้ยได้อยู่ ไม่แย่ เป็นร้อยไม่แย่เลยเป็นหลักเป็นจองเออมีสองตัวเนื้อมาเต็มวายเอามีดอกนี้เพื่อนขอห้าหนึ่งเต็มระบบโอ้สวยงามรามแบดเรื้องรามก็จอย สาวสาวสาวกูเตอโอ้โหอะมันตีว่ะ อะไรก็ได้บอกเลยเบ็ดร้อยอะมาดิเออเราจริงแล้วอารมณ์ตอะไรมอตโอไปต่อเพื่อนติดหมุนว่าไงครับ โอเคมี5วายคู่ต่อนี้มี2เต็มระบบมี 5 ต่อเนื่องเพื่อนสวยงาม 5 เรียว5 ใหญ่5เล็ก5ยาว 5 น้อยออกไป กูอารมณ์ดีกูจะพูดอะไรก็ได้อะไป สวยงามครับขอห้าหนึ่งสองมาได้อยู่แล้วผ่านไปดิเออหลายหลายลูกรักหลายปะหลายปุยไหลายบอลบอเต็มระบบไป็นบอลบอลบอลบอดีโกงโกงโกงโกงโกงมีสองต่อหนึ่งเป็นรักผ่าไปหนึ่งกรุอาหารหนึ่งมาเพื่อนไอซ์โอ้ยปวดที่หายเอาดิ มาจ้อง ลูกจองเหลือเชื่อแตกแมงหนึ่งกรุบโอ้ไม่แตกแมงหนึ่งกรุบโอ้เกินไปว่ะเธอน่ารักเกินปุยปุยจัด ไปสามหมุนขออีกหนึ่งดอก ดอกแถมหน่อยเพื่อน แถม แถมรำมดแถมแถมแถม แถมหน่อยลูกลักสองหนึ่งสองสอง โอเคเท่าไหร่สามหมื่นสี่ว่ะหยุดเลยเบรกเบรกอย่าเบรกไอ้ไหลไอ้กูกูก็ผิด ไหลสวยงามดอกแถมมาดิอะดอกแถมมาดิอุ้ยอะไรก็ดีไปหมดมีห้าต่อเนื่องอู้อุ้ยเลิกโอเคผมเลิกครับวันนี้ก็ราไรมาที่ประมาณ เกือบหกหมื่นทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะครับ ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ บ๊ายบาย